อ่าฮ่า Good morning everybody สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผม วินเนอร์สล็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้านะอาหรือปู่ย่าตายายมา วันนี้เราอยู่กันกับเกม Fortune OS นะครับผมเกมของค่าย PG นะครับผมหรือเรียกเป็นภาษาไทยก็เกมวัวนะครับผม วัวโดดวัวแห่งโชคลาภนะครับผมโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยแล้วครับผมทีนี้เออทีเด็ด น่าจะเป็นตัวทองนี่นะ จ่ายแพงสุดนะ ตัวทองแล้วก็วายแพงสุดนะแล้วก็มาลองมาทองนะ แล้วก็ทองแล้วก็มันจะพูดอะไรเยอะแยะถุยเออวันนี้เราเล่นกันเป็นเวลา13นาฬิกา29นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผม วันนี้เรามากันที่ทุน 200 ผมขอใส่เบา ๆไปที่ 10เออลองดู 10 ผมว่าหนักไปว่ะ5 ห้าไม่สวยเจ็ดเออเจ็ดเลขอะไรก็ไม่รู้ไป เลขนำโชคถือจะเป็นเลขนำโชคก็แล้วกันเจ็ดเอาวัวโดดเลยไหมโดดเลยไหมนั่นแหละครับผมสวยโดดขึ้นมาแล้วเออมา อันนี้ก่อนเลยก็ได้เปิดประเดิมมาก่อนเลย เปิดประเดิมอืประเดิมสวยๆ โอ้ ทองสวยๆสวยๆสวยๆทองทองทองทองทองเป็นวายเป็นทองพาไปแล้วหนึ่งโอ้โหอ่างเปาอ่างเปาก็เอาได้อ่างเปาก็เอาก็ได้วะ เออคูณสิบไป นั่นแหละครับผม ก็ยังดีนะคุณผู้ชม รับไปก่อนเจ็ดร้อยสวยๆเอ้ยโอ้โห มีกำทุน มีกำไร มีกำไร มีกำไร ใส่ต่อ ขยับไปสิบนะ ขยับไปสิบแล้วกันนะ โอ้โห ได้ส้ม ส้มเบาๆ ส้มเบาๆ ไม่ค่อยแรง ไม่ค่อยแรง ไม่แพงมาก เออ อ่างเปามา ข้างนอกก็ได้ ข้างในก็ดีนะ เออ โดดขึ้นมาเลย ไอ้วัวทองโดดขึ้นมาสิวะ อย่าทำยึกยักบ่อยดิเฮ้ยแม่เอ้ยยึกยักทุกรอบ จะยึกยักทุกรอบอย่างนี้ไม่ได้นะ ไอ้กูจะทำแบบนี้ไม่ได้นะไอ้วัว ร้อนๆไป 20 ไปร้อนๆไป อุ่นๆแล้วกันถือว่าอุ่นๆ เอาขยับ 20แล้วขึ้นมาสุดยอดนั่นแหละครับผม ฟีเจอร์วัวแห่งโชคลาบโชคลาบรอลิงรอเรือสกระดกลิ้นทำหาอะไรล่ะออไปไปไปส้มไม่เอาส้มไม่เอาไม่เอาไม่เอายังไม่เอา ยังไม่โอ้ยแล้วมาไม่เต็มด้วยนะออไปต่อไปต่อ ขยับยี่นะขยับยี่แล้วโดดดีนะ โดดดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้โดดเร็วนะเมื่อกี้จูรูจงเล่ไปเพลงยังกันหนังจีน ต้องแต่งต้องแต่งจงตริงชงชงชงเทงเตอร์ไปไอเทียเคไม่โดดขอใส่เทอร์โบอุ้ยเอาเอาได้ได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหรับรางวัลก้อนโตไปที่ 500ได้ทองแง่แง่โอ้โหได้เออยังดียังดียังดี ขอใส่เทอร์โบที่ 30 แล้วกัน เออเอาวะเอาวะกดแบบนู้นกดแบบนี้กดแบบนั้น เดี๋ยวแม่งก็มาเองนั่นแหละใช่ไหม ไป ไป โดดขึ้นมา โดดขึ้นมา นั่นแหละครับผมสวย ขอตัวแพงแพงขอแรงแรงขอวาย ขอทอง ขอ ข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดง ใส่มือน้องข้าอะไรกันครับเนี่ย ไม่ใช่ ไปโอ้โหหน้านี้ไม่เอาไม่เอาหูยยังโอเคยังโอเค ถือว่ามาเต็ม เออ มันได้เต็มสวยๆ แต่ถือว่ามาเต็มสุดยอดอยู่ แล้วไงต่อ แล้วไงต่อ เออ รับรางวัลดีวะ นอกก็ได้ในก็ดี เออ มามาทั้งทีก็มาท้งหนักดีวะ เออ ริ้วริ้วริ้วริวไปโดด อยากให้มันโดดทองเต็มๆสักดอก วะ โดดทองโดดวายก็ได้อะโดดมา เฮ้ย โดดมาเฮ้ยเร็วมึงกระโดดเร็วเออ เอาวะ ไม่โดด แต่ขอแบบนี้บ่อยๆ ก็โอเคอยู่นะคุณผู้ชม เออ โดดไม่เยอะแต่ขอแบบนี้บ่อยๆ โอเคนะ ขอญาตปรับไป40 แล้วก็อีก10สุดท้าย สิบสุดท้าย ขอให้มันโดด ขอให้มันโดดในสิบนี้ ได้เลิกแน่โอ้โหยังยังยังโดดในสิบนี้สิวะอืมโอเคนะโอเคกับไอ้ท้องนี่นะโอเคกับไอ้ท้องนี่มาดีนะไอ้ท้องเนี่ยเอาไม่สิบก็ไปต่อดีบทเข้าไปดีบทขยี้เข้าไปบทขยี้บทขยี้แล้วค่อยซีแงแกอะไรกันครับเนี่ย เออในไม่ได้เอานอกก็ยังดีวะ โดดให้ทีนึงเอาโดดทีนึงเลิกจริงสัญญา สัญญาโดดทีนึงเลิกกำไรมาเยอะอยู่ กำไรมาเยอะอยู่สิบเท่าตัวขวาแล้ว เออต้องอย่างนั้นดิวะ ไปกันอย่างรวดเร็ว โดดอยากให้มันโดด อยากให้มันโดด เอต้องอย่างนั้นดิโอ้โหทีเดียวฮิตเคคิดว่าเยอะโดดกูบอกให้มึงโดดเอ้ยโดดเอ้ยโดดฮิตเคไม่โดดใช่ไหม ไม่โดดกูไปจริงๆนะ กูเลิกก็ได้วะมึงไม่โดดกูไปก็ได้นะเออมาเร็วไปเร็วโดดเร็วๆสิวะ กูให้มึงโดด โดด เออ ต้องอย่างนั้น เอาวะ เป็น 40 ดอกสุดท้ายนะคุณผู้ชม ไม่เอาส้ม ได้เยอะได้น้อยก็ต้องแยกย้ายแล้วทีเนี้ย หมดขยี้ขนาดนี้แล้ว เออ ได้อ่างเปาเต็มจอก็ยังดีวะ เออรับอีกสี่คัน แตกเงินโอเค ไปมามาดีซะงั้น เออ โอเค ขอบคุณมากล่ำลากันแค่นี้ละคุณผู้ชม เออ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ยังไงก็ช่วยรบกวนกดติดตาม กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วย อยากให้เฮียวินเล่นเกมอะไรเล่นสูตรไหนไงก็แนะนำกันเข้ามาได้เลย เจอกันใหม่คลิปหน้ากูดไน